ต้องมีสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อย มีสาเหตุคือสมุทัยเป็นสำคัญกิเลสนั่นแหละเป็นใจให้เกิดความทุกข์นี่เราก็ทราบกันอยู่แล้ว ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข์ทำไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ทางใจมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันมีสาเหตุมาร่างกายสะดวกสบายดีอยู่ แต่ว่าจิตใจวุ่นวายถ่ายแสมีความทุกข์ความลำบากเหมือนกับไฟ าอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะกิเลสมันก่อไฟเผาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะอะไรดับไฟนีพิจารณาค้นดูให้ดีดิสอนดังชัดเจนพระพุทธเจ้าสอน ผมคนละวันหนังเนื้อเองกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักให้หัวใจตับทางผือตาปอดใจใหญ่ไจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่า นี่คือธาตุธาตุธาตุสี่หาทัานแยกเป็นอสุภะอสุภังพิจารณาด้วย นี่แหละหนังบางๆแต่มันห่อหุ้มห่อรอบตัวนี่ประจักษ์เรียนโตมีหนังหุ้มอยู่จนที่สุดรอบแล้วก็บางๆเข้าไปลานนี่ก็ได้ไอ้ลิ่นหลอกตาโลกนอกจากนั้นก็ไปเต็มไปด้วยปุโคโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองนี่เป็นความจริงพิจารณาอย่างนั้นมันถึงความจริงประจักษ์ในใจทำไมมันจะถอนไม่ได้อุปทานเรื่องความรักกายก็ เพราะความเห็นสำคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามนั่นเอง เมื่อพิจารณาลงให้ถึงความจริงของมันแล้ว หาความงามก็ไม่ปรากฏหาความเที่ยงแท้ท้าวานก็ไม่ปรากฏหาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนที่ไม่ปรากฏแยกไปแยกไปก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเสียหมดเนี่ย เรามาหาตื่นเงาที่ไหนตื่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปัญญาอย่างลงไปพิจารณาไปชัดเจนที่สติบังคับลงไปว่ากายก็เห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วกายกายในกายนอก กายนอกดูห้องก็ได้ดูภายก็ได้มันเหมือนกันนี่แหละกายในกายกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ของอวัยวะทั้งหมด เวทนาในเวทนานอกนี่สำหรับการปฏิบัติ เราจะถือเอาที่เขาเกิดความทุกข์ความลาบากร้องไห้เสียใจอะไรเหล่านี้มาเป็นคติสอนใจเราก็ได้ แต่มันเผลนเผลนมันนอกไปเวทนานอกเวทนาในสำหรับการปฏิบัติ ในความรู้สึกของผมนี มันมามั่นใจเอาตรงเวทนานอกได้แก่ทุกขเวทนาทางกาย เวทนาในได้แก่ทุกขเวทนาทางจักทางใจเมื่อไม่ว่าทุกว่าทุกว่าเฉยๆมันมีอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นพิจารณาเรื่องนี้สิจิตมันคิดมันตรุงเรื่องลาอะไรคือารณากายเวทนาจิตธรรมเอาแต่เพียงเรื่องร่างกายนี่มันก็เข้าไปถึงกันหมดนั่นแหละ เพราะมันเกี่ยวโยงกันนี่นะมาจาพิจารณานี่แล้วจึงไปพิจารณา นั้นจึงพิจารณา นั้นเหมือนทุกสมุทัยรดนั่นเนี่ย เกี่ยวโยงกัน พอกำกำหนดเรื่องของสมุทัยเท่านั้นแหละ เมื่อทุกเกิดขึ้นมันก็รู้แล้วว่าทุกเกิดขึ้นนี่ตั้งต้นแล้วเนี่ย เป็นเครื่องสรุปใจเราแล้วเนี่ย มันทุกนี่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดหนักแล้วก็ค้นหาสาเหตุของทุกมันจะพ้นจากสมุทัยได้ยังไงการค้นหานันไม่ไม่เรียกว่ามากจะเรียกว่าอะไรนั่น มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะ รื่องสติเรื่องปัญญามาเรียกว่ามากจะเรียกว่าเมื่อพิจารณารู้เท่าตามความจริงของมันแล้วทุกดับไปเป็นลำลำดับ นั่นก็เรียกว่านิโรธฮะ เกี่ยวโยงอย่างนั้นเองสติปัฏฐานสี่ครับพยาศาสตร์สี่พิจารณาอย่างไรมันก็เหมือนกันพิจารณากายเป็นอารมณ์จับจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์กำหนดทักตั้งสติอยู่ตรงนั้น มีแต่ความรู้กับอายวะส่วนนั้นติดแนบกันอยู่อ้าวมันจะเป็นยังไง มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงพิจารณามันกระจายกระจายไป มีการพิจารณาที่มันมาได้ความชัดเจนขนหรผมเองมาอยู่ที่น้องผืนนะนั่นต่างนั่นต่างแต่ก่อนๆนั่นก็ไม่ชัดแต่เรื่องสมาธินี่เป็นได้แน่แล้ว เรื่องความมั่นกายชัดเจนจนถึงได้ ตรงจิตตรงใจวันแม่แลคือนี่มันมาเป็นที่น้องผือคืเห็นจริงๆหรอมันสร้างสร้างกันเกิดความสลดสังเวกายในใจของเจ้าของโอ้กายมีอยู่ตั้งหมดเมื่อไรไม่เห็นเพิ่งมเห็นวันนี้เหรอเพิ่งมเห็นวันนี้เลยโอ้เห็นกายในกาย กายในกายแลกายพวกกายไปอีกที่แรกกายในกายจนได้เสนอก่อนแลกระจายไปหมดพังลงไป ทลายลงไปเปื่อยเน่าลงไป เป็นเป็นหลักธรรมชาติของมันเองนี่เวลามันเห็นชัดๆแล้วจนกระทั่งมันลงไปหมดดินก็ลงไปดินน้ำก็ตีบลงในดินก็มีเป็นไอขึ้นอากาศก็มีในขณะที่พิจารณาทีนี้เมื่อน้ำมันตืบออกไปหมดแล้วตือมองแล้ว มันก็เหลือแต่หนังแต่กระดูกมันก็กลายเป็นดินให้เห็นชัดๆ ลมไฟมับไข้างในจิตมันก็ลงได้อย่างเต็มที่ ไม่ทราบว่าลงจะกี่ชั่วโมง เออถอนขึ้นมาแล้วมันว่างอยู่หมดเลยถ้าท่านที่จิตถอนออกมาแล้วกำหนดมันว่างไปทั้งหมด เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาแม้แต่กุฏิที่เรานั่งอยู่นั้น ก็เหมือนไม่มีกุฏิเลย ร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนออกมาแล้วมันยังเป็น เนี่ยอำนาจของความ พิจารณาถึงกายอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิทเต็มที่เต็มถังมันแม้จิตถอนขึ้นมาแล้ว มันเป็นอย่างว่างตลอดเวลาหลายวันอำนาจของจิตมันเลยไปก่าวเรียนพระแม่ควูาจารย์ท่านก็จ่อเขาทันทีเลยอธิบายเพิ่มเติมไปเลยเมื่อต้องอย่างนั้นนี่ผมเคยเป็นอยู่ที่ท่านใหญ่ชาวิกา่านยกมาเลยนะ เป็นเหมือนท่านมหาเนี่ยนี่มีผู้มาพูดแบบเดียวกันเท่านี้แหละท่านว่าเลยคือท่านยกขึ้น ผมเป็นมีที่ท่นสาริกาเป็นขนาดนี้คือมันลาบไปหมดเลยออกจากลาบไปหมดแล้วยังว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตซึ่งเป็นของอัศจรรย์ล้วนๆท่านมีศาสตร์อยู่สูงอยู่ต่ำไม่ได้ไปสนใจกำหนดกฎเกณฑ์มันอัศจรรย์ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นกันแบบเดียวกัน ท่านหาผู้เราเล่าเป็นลำดับลำดับลำดับเล่าถวายท่านมีความเป็นของเรามันเป็นคนเดียวนะเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่มันจะเป็นตลอดมานะมีทางหลังเราก็พิจารณาว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็นทั้งที่เห็นกายเหมือนกัน เห็นกายจากการที่เวลาพิจารณาเนี่ยมันมีรูปลักษณะต่างๆทางการเห็นผิดกันไปโดยลำดับเราจึงไปกลับเรียนท่านเล่าถวายท่านอีกท่านบอก มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันเป็นหนเดียวเท่านั้นแหละท่านว่าผมก็เป็นหนเดียวแต่นู้นไม่เป็นอีกเลยท่านทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนก็มันเป็นไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติของมันเองอย่าไปปรุงไปแต่งมันท่านว่านั่นแหละเป็นความจริงล้วนสอนย่างมา แล้วก็เป็นที่แน่ใจแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกอย่างนั้นนะเห็นคนเดียวแล้วเห็นกาย เห็นกายอย่างแปลกประหลาดอัศจรรย์ข้าต่อมาก็มันก็ลงลงแต่มัน มันไม่ได้ว่างทั้งหมดอย่างนั้น มันลงเฉพาะจิต มันว่างอยู่เฉพาะจิตไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนั่นมัน มันว่างเฉพาะจิตแล้วยังไงแล้วมันว่างไปหมดจริงจริงมันโล่งหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ว่างเปล่าไปหมดมันก็เท่ากับลักษณะที่นี้ตัวโลกังเรียกขสมเมื่อเรียกขสุมโมคคลาจสดาวโตเดียวก่อนโมคคลาเธอจึงพิจารณาให้เห็นว่าโลกทั้งหลายเป็นของว่างเปล่ามันก็เลยเข้าในลักษณะนั้น มูเพื่อนเขอามาอยู่นี่ก่อนานกานภาวนาเป็นไม่เรื่องได้ยากมันน่าจะเรื่องเด่นดาเราทำงานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้นหน้าที่ที่จะนาภานาเาถ้าสงบก็ฟาดมันเต็มที่เต็มฐานมันก็สงบได้แต่ถ้าทางปัญญาพิจารณาแยกแยะในทางขันก็ให้ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้น ให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเท่านั้น ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไร เหมือนกับโลกไม่มี มีแต่สิ่งที่เราพิจารณานี้เท่านั้นนั่งจิตมันถึงจริงมันต้องตักรงอย่างนั้นทำอะไรให้ตักลงไปต่ำไปจิตถ้ามันเกิดความอ่อนแอก็ปลุกจิตหาบากรอบปลอบไม่มีน้อยสำหรับผมนะปลุกมากมีแต่ปลุกจิตถ้าเกิดความกล้าหาญทางไทยมากกว่าครู เห็นเจ้าของเจงทางต่อรวนนี่โอ้ยมีอย่างมาก ไม่เลยห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะต่อต่อจนเลือกไม่ได้ว่างั้นเถอะนะ แต่เรื่องขู่นี่อ้าวเอาจริงๆแล้วที่นี่มันเคยได้ผลโดยการขู่กันเนี่ยขู่มันจะว่าขู่กิจนี่มันก็ขู่กิเลสประเภทก่อนในขณะเดียวกันก็ขู่กิเลสถ้าว่าเราว่าขู่จิตมันคือขู่กิเลสเวลานวดนะก็เวลาเอาน้ำหนักสู้มันน้ำหนักเน่ากิเลสมันกระจายไปก็รู้นะมันได้ผล เวลาไหนที่เราเอาเต็นที่เต็นฐานเราคิดก็ฟาดกันเลยนั่นมันได้อย่างคุ้มค่าเลยนะ ยกตัวอย่างที่หนึ่งนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้ ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาชมได้ชมของอัศจรรย์ได้ครองของอัศจรรย์คืนหนึ่งหลายๆครั้งแต่การพิจารณาเราจะหาเอาบายอย่างที่เราเคยพิจารณามาถ้านั้น มันเป็นสัญญาอดีตเข้าหลักปัจจุบันหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นอุบายของสติปัญญา คิดขึ้นคิดค้นขึ้นในปัจจุบัน เป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบัน ถ้าสิ่งไหนมันตรงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอันนั้น เกิดขึ้นมาเองแล้วไปเหมือนของเก่าไม่เป็นไรแต่เราเราจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้ เอานั่นเข้ามาคาดมาหมายไม่ได้ เหมือนกับว่าคิดใหม่พูดง่ายๆว่าคิดใหม่ ได้ใหม่ได้ปัจจุบันแก้กันทันฝันแล้วจิตจหารต่อความตายเพราะนั่งตลอดรุ่งนี้แหละ สู้กันอย่างเอาตายสู้คำว่าถอยไม่มีนอกจากตายหนึ่งต้องวางเป็นวันใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเพราะมีเกณฑ์กันกำหนดกันอย่างนั้นตั้งประกาศลงถึงถีถ้าวางเป็นวันใหม่ถึงจะรู้หนึ่งสองตายต่อยหมดคือที่ใสสามหามว่าสลบล้มลงไปเมื่อได้สติแล้วจะลุกขึ้นนั่งทันทีข้อแม่ไม่มี มีข้อแม่เฉพาะ ครูบาอาจารย์มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดพระเนรองค์ใดก็ตามมาแต่ครูบาอาจารย์ลงมา นั้นยอมให้ออกจากที่ได้ทำลำเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลย ถ้ามีข้อแม้ มันจะมีทางออก เช่น เล่นแต่ปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ย มันจะหาเวลามันทุกข์มากๆมันจะหาอุบายปัดปวดปัสสาวะหาบาปวดอุจจาระอยู่นั่นเนี่ย มันเลยไม่ได้เรื่อง เอา้ามันจะออกเวลานั้นก็มันทะลักออกเลย ตั้งแต่ขี้ก็ตักแม่ขี้แต่มือแม่ทำไมขี้ได้ตังจตเป็นเด็กๆทำไมโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้เหรอขี้ตัวเองแล้วล้างตัวเองล้างไม่ได้เหรอเอาย่างนัตักลงไปเลย เมื่อมันมีทางออกที่ต่างน้ำตุกเข้าไปน้ำตุกเข้าไปมีตามเข้าไปนี่มันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆมันจนกรอบแล้วสติปัญญามันขึ้นเลยทุกข์มากนี่เหมือนกับไฟที่ร่างกายทั้งทั้งร่างนี่เหมือนกับไฟเป็นไฟเป็นหมอดถึงสติปัญญา เมื่อเราเป็นกรอบมันจะอยู่เฉยๆได้หรือเพราะจะออกมาก็ออกไม่ได้นี่ครับพระจะทำความสามนี้หมุนติ้วเลยครับความสามนี้เหนือชีวิตหนึ่งถ้าว่าเราจะทำลายความสามนี้ให้ละตายจะดีกว่า อย่าให้เหลือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกหนักศาสนาเลย เป็นโมฆะที่สุด ใช้ไม่ได้ นั่นมันมีข้อบังคับหมุนติ้วตี้วเมื่อมันเป็นกรอบทุกขเวทนา มันเกิดมาพ้นอะไรเป็นทุกข์นี่ที่ตัวสำคัญนะ มันเป็นทุกข์ที่ตรงไหนมากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์มากกว่าเพื่อนจับจุดนั้นเข้าไปแยกแยะดูทุกข์ทุกข์นี่หรือเป็นเราหรือทุกข์นี่หรือเป็นกาย ถ้าว่าทุกข์นี่เป็นกายเวลาทุกข์ดับกายกายทำไมไม่ดับไปด้วย หรือว่าหนังนี่หรือเป็นทุกข์เนื้อหรือเป็นทุกข์เอ็นนึกกระดูกหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์จริง เมื่อทุกข์ดับไปทำไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยทางมันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องดับไปด้วยกันหรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วทำไม จิตจึงยังเหลืออยู่ ตั้งแต่ยังไม่นั่งภาวนานี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดสิ่งนี้ทำไมมันยังมีถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันน่ะ มันแยกมันแยกหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างนั้นทุกข์มากเท่าไรยิ่งจิตริงขยับก็ขยับก็ถอยไม่ได้ในเวลานั้นน่ะถ้าอยากให้ทุกข์หายเท่าไรนั่นแหละคือตัวสมุทัยเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกมากเหมือนกับเท่าตัวหายไม่หายไม่ต้องว่ากันให้เห็นความจริงของทุกข์ขอทราบความจริงนี้เท่านั้นเป็นเป็นที่พอใจค้นเข้าไปค้นเข้าไป เราทราบชัดว่ากายหรืออาการต่างๆ แต่ละแต่ละอาการอาการมันจังมันจริงของมันแต่ละอย่างอย่างตามธรรมชาติของมัน มันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์แม้แต่ทุกขเวทนาที่มันแสดงตัวอยู่อย่างยึดเด่นชัดนั้นมันก็มีความหมายตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยผู้ไปสัมผัสต่างหากว่าร้อนนะอย่างเราไปสัมผัสไฟว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มี มันไม่มีความหมายในไฟหรือไม่มีความหมายในตัวของมันเอง มันทุกข์ที่มัน เป็นอยู่ภายในธาตุในขันของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้ว มันก็ถอน ทุกข์ถอนออกปัจจุบันมาคิดเป็นทุกข์คิดก็มันเป็นทุกข์คิดก็รู้อย่างชัดๆนี่ทุกข์อันนี้ก็มากกว่าอยู่นั้นแยกแยะแยกทางกายแยกเวทนา แยกจิตดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเทียงกัน อันไหนมัน มันเหมือนกันอันไหนเป็นอันเดียวกันเรื่ายเป็นอันเดียวกันแยกไปแยกงาน่านก็รู้ในชัดไม่ใช่อันเดียวกันกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นจิตก็คือจิตเท่านั้น ต่างอันต่างจิตทีนี้เมื่อต่างอันต่างจิตแล้วไม่กระทบกัน ถึงทุกข์จะไม่หลับลงไปก็ตามมันก็สักแต่ว่าทุกข์นั้นไม่เห็นกำเริบพอที่จะมาทำลายจิตใจเราให้ดั่งไหลได้งงทีนี้ก็เหมือนเรามีเกราะนะ ใส่เสื้อเกาะนยมีจิต มีเกาะหุ้มนะทุกเวทนาจะเกิดมากน้อยมันยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะเป็นจริงเท่านั้นฝักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมีประการประการที่สองนี่มันทุกเวทนาดับด้วยสำหรับเราปฏิบัติตรงนี้นอกจากทุกเวทนาดับแล้ว ร่างกายทุกส่วนเหมือนกับหายไปพร้อมเลยไม่ไม่มีความรู้สึกในส่วนใจใจมีความรู้สึกเหมือนอะหายไปหมดทั้งกายหายหมดทั้งเวทนา เหลือแต่ความนิเกียรติจันล้วนๆนี่อันหนึ่งมันเป็นอยู่สองอย่างเราพิจารณาเมื่อมันได้อย่างถึงขนาดแล้วทำไมมันจะไม่เกิดความเชื่อความสงสัยทำไมจะไม่ดูดดื่มทำไมจะไม่อาจหารจิตใจ เพราะสิ่งที่ให้อาหารเป็นสักขีพยานอยู่แล้ว คือจิตดวงอัศจรรย์ที่ปรากฏนะอยู่เวลานั้นไม่ได้แยกแยกกันออกหมดแล้วยังเหลือแต่จิตแสดงความอัศจรรย์ไม่เห็น นั่นแหละที่เมื่อได้ขึ้นเวที ได้ต่อสู้กันดูแล้วมันก็พอพัดพอ เหวี่ยงกันไป ในระยะต่อไปนะครับมีอุบาสของสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นแง่หนึ่ง วันหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งขณะขึ้นหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งอย่างเรียกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องค้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกัน เป็นเรียกว่ามากสังขารนั่นแหละความคิดความปรุงขึ้นมาแต่สังขารนี้เป็นสังขารฝ่ายแก้สังขารอันหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายผูกฝ่ายมากฝ่ายสังสมกิเลสเรียกว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทัย ลังแยกมาเป็นสังขารตายนาเป็นสติปัญญาแก้กันได้เมื่อได้คนหนึ่งแล้ว เป็นสักขีพยานแล้วคราวหลังไม่กลัวนะเป็นไหนเป็นกันไม่กลัวแต่ลงได้นั่งปุ๊บแล้ววันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นเลยต้องสว่างมีท่าเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างอื่น เราได้พิจารณาดูแล้วเรื่องทุกเวทนาเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงเรากลัวอะไร ถ้าพิจารณาเรื่องขาดขันว่ามันตายด้วยอะไรมันตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเคยตายจากโรคไม้ก้อนร่างกายเรานี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายลงไปแล้วดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไปใจก็ยิ่งรู้อยู่อย่างเด่นๆนี้แล้ว มันจะตายไปได้ยังไงคำว่าตายมันโกหกกันงานมันรู้ชัดประการหนึ่งประการอีกประการหนึ่งอ้าวทุกเวทนาถึงเวลาจะตายนั่นน่ะ มันจะมีหนาแน่น ไปขนาดไหนก็คือทุกขเวทนาที่ เราได้เห็นชัดเราได้พิจารณาอย่างนี้และรู้จริงเห็นจริงกันอยู่ขณะนี้เลยไม่มีเวทนาหน้าไหนไปหลอกเราเวลาตายฉะนั้นจึงหาความกลัวเวทนาไม่ได้ถ้ารัดตามความจริงของเวทนาแล้วจะเป็นถึงขี่ตายก็ตายไปเถอะไม่หลงหนึ่งหนักแล้วก็เป็นจริงด้วยนะในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันจะเอาจริงเอาจังเช่นถึงวาระจะตายที่อยู่น้องน้องผือที่ว่าถ่ายถึงยี่ห้า ครั้งอาเจียนสองครั้งนั้นมันจะไปถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แม่เห็นมันเผลอไม่เห็นมันกลัวตายเลยมันจะไปที่เหลือเอาไปกบายเนี่ยมันสนุกพิจารณาสบายแต่มันจะไปจริงความรับผิดชอบในส่วนร่างกายมันหดมาตรงข้ามข้างข้างล่างก็หดขึ้นมา อยู่กลางหัวใจนี่ข้างบนก็หดลงไปข้างขวาหดเข้ามาพร้อมกันเลยตอนนั้นแล้วกับร่างกายก็หมดความหมาย คือร่างกายเป็นร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเกลือไปแล้ว หูนี่เลยหนวกไม่ใช่หนวกไม่ใช่บอดไปแล้วเลยนั่นไปแล้ว เป็นท่อนไม้ท่อนเกลือทุกเวทนาก็ดับหมดนี่จึงเลยเชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาจะตายถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่อย่างชัดเจนแล้วขนาดจะตายนั้นเวทนาต้องดับหมดอันนี้มันมันดับขนาดที่เวทนาดับหมดทั้งนั้นที่ทุกเวทนาอย่างสาหัส พอถึงขั้นจะไปจริงๆแล้วก็ความรับผิดชอบความรู้สึกนี้มันหดตัวเข้ามา วูบเดียวทันพร้อมกันหมดเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางนี้ตรงกลางนี่ก็สับแต่ว่ารู้นะแต่ว่าเป็นจุดเป็นต่อมห่งรู้อย่างนี้นี่ไม่นี่พูดได้แต่สับแต่ว่ารู้นั้นแล้วทุกเวทนาดับอะไรดับร่างกายดับหมดจากความรู้สึก ของกายเองและความรู้สึกของทางกระสัดับจิตก็เป็นจิต ทุกเวทนาก็ดับพร้อมกัน นั่นตอนนั่นตอนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีวิตกหนี่งมีก็ไปเดี๋ยวนี้คนเดียวเอาไปก็ไปกำหนดอยู่ที่ขยับเขาอีกมันก็จะช่วยมันไป มันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่งเพื่อมาพลังของจิตที่กำหนดเข้าไปนี่เลยเป็นพลัง ทำให้จิตมันสร้างออกไปอีกรับรู้ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไม่ไปหรือว่าไปอยู่ที่แน่อย่างนั้นไม่ลืมนะ ความรู้สึกของเจ้าของเป็นงั้นจริงคิดอย่างนั้นเลยเราจะไปไม่ไปจริงเหรอเอาไปไปก็ไปนี่กำหนดปั๊บเพื่อจะช่วยมันไปคือไปอย่างหายห่วงคุณนี่ค่ะไม่ได้สงสัยอะไรระยะนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วย้อนมาจำพรรษาน้องถือหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทำมาภาพไปแล้วในเดือนสามพอเดือนแปดเราก็กลับมาก็มาจำพรรษาที่นี่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดตามความจริงเนี่ย เวลานั้นมันจะมาประกาศความจริงให้เราเห็นมีู่ที่ความจันตตายมันก็ไม่เห็นมันตัวอะไรมันตามมันรู้กันทุกระยะระยะจนกระทั่งถึงมันหมดทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสขนาดถึงจะตายถึงขนาดถึงขั้นตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ตั้งไม่เถิดจนเวทนาทุกเวทนาในร่างกายนี้ที่เป็นสาหัสดับตรงหมด เพราะการรับผิดชอบของจิตมันหดตัวเข้ามาวูบเดียวเท่านั้น ทุกเวทนาก็เป็นอำนาจดับไปพร้อมกัน กับความรับผิดชอบทางด้านร่างกายจะไปอะไรนี่เหลือเอาไปก็ปลามนเหลือแต่ความรู้แล้วกำหนดปั๊บก็ติดความรู้นะไม่ถึงนาทีนะมันสร้างไปพอสร้างไปหูก็ได้ยิน ทางข้าทางก็เหมือนกันมองเห็น ความรู้สึกแล้วส่วนร่างกายก็รู้ที่ทุกเวทนาก็เริ่มขึ้น ก็สาหัสเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหัสไมช่สาหัสในส่วนร่างกายต่างหากไม่ได้สาหัสในจิตนี่มันไม่ได้เข้าถึงจิตนี่ จิตจะปกติอยู่นั้น ธรรมนาธรรมนาเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูช่วง เปิดประตูช่วงออกมาท่าที่คอยอยู่ข้างนอกมองเห็นเราตกตะลึงสิคือกระบอกตาเนี่ยมันดำหมดแล้วเหมือนคนตายเพราะทำไมอาจารย์เป็นงั่นเรากับยิ้มนิดหนึ่งแล้วพูดผมเกือบตายถามในตะกครู่นี้แล้วพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มเพราะเราไม่มีอะไรเสียใจดีใจเห็นปกติจิตท่าเลยตื่นขึ้นอีกเป็นบ้าขึ้นเออท่านอาจารย์ทำไมเป็นไง เรารู้ทันทีนี่พระเข้าใจเราเผลอนี่นะจากนั้นมาเราเลยไม่ใช้กิริยานั้นอีก ไม่พูดอะไรเลยมีจะบอกใบ้บอก แล้วเราเสือมาปูที่ตรงนี้ข้างนอกนี้แล้วเอาหมอนมาปูมามาที่นี่เราจะนอนที่นี่ เราบอกบ้านพระเขารู้มันไล่พระนี้หมดเลยเรานอนคนเดียวนอนทอนี้ทำให้รู้เรื่องของหมู่เพื่อน ที่เวลาเราตายนี่เราเชื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้หนักมาเอาเลยนะมองให้เราตอนตอนแรกครับตกใจก็ว่าจะตายก็เป็นประการประการที่สองที่เรายิ้มแล้วพูดออกไปแต่พูดมันเสียงมันมีแต่ตากมันมิดๆนะมันไม่มีเสียงนี่ เหมือนกับลิงพูดทำพร้อมทั้งยิ้มตรงนั้นตื่นกันตรงนั้นอยู่ที่ฮานานาได้หนังข้างที่สองนี่ เราสะดุดทันทีนี่ถ้าเข้าใจเราเถออนี่ ขอเราไม่ได้เผลอมันเผลอไปไหน มีอยู่กับธรรมชาตินั้นแล้วโดยปกติของมัน มันเผลอไปไหน มันจะเผลอไปไหนวะมันพูดอาถรรพ์ันางนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว มันเผลอไปไหน มันจะเผลอไปไหนวะนั่นเอยเราทราบนั้นเราเป็นหยุดเสียเปลี่ยนวิธีใหม่ พอพระเอาเสือเอาปูแล้วไล่หนีหมดไม่ให้มันยุ่งเลย พอเสร็จแล้วถึงมาถามพระ ถามประโยคแรก เรื่องทีอที่อาบายขึ้นนั้นพระก็ตอบถูกหนูตกใจว่าท่าน อาจารย์จะตายมองดูหน้าตายแล้วเออาที่สองล่ะว่ามันที่สองมีสองในยะในยะหนึ่งคนจะทานตั้งหอนทำให้ยิ้มหวานในยะที่สองเข้าใจท่างการเื่อนี่แหละ ผมต้องการตรงนี้หรือก่าผมต้องการตรงนี้ ผมแน่ใจตรงนี้ว่าพวกท่านครับผมเื่อ ราะงั้นการเป็นการตายผมผมจังไม่อยากให้ใครมาเข้ามายุ่งกับผมเพราะไม่รู้เรื่องกันนี่ความจริงของเราเราไม่มีอะไร เราตายเนี่ยเราตายสบายหมด เราพูดอย่างอาหารนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากจะยุ่งกับใครเวลาเราตายเราตายอย่างสนุกคนเราคนเดียวให้เต็มเพลงของเรา ที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยในวาระสุดท้ายเรื่องของขันทุกเวทนาจะมีอะไรมันก็แสดงทำเรื่องของมันเล็กๆๆ ทั้งเรื่องมันเหมือนเราจ่อไปเข้าไปที่ไม้ไผ่แห้งอส่างแตกป้งปังป้งปังปังเป็นเหมือนมันมีวิญญาณใช่ไหมล่ะ ไม้ไผ่นั้น เหมือนมีวิญญาณไฟก็เหมือนมีวิญญาณแสดงเปลวขึ้นหมดกระจกฟ้าหนึ่ง เหมือน มีตนมีตัวเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้น ไม้ก็เสียงแตกป่งปังป่งปังป่งปังความจริงไม้มันรู้ความหมายมันไหม มันแตกมันรู้ความหมายมันไหมไฟที่ลุกโพรงโพรงนั้นมันมีความหมายมันไหม มันไม่มีความหมายด้วยกันทั้งนั้นนี่เรื่องของขันเหมือนกัน มันจะเป็นลักษณะไหนเพราะอำนาจแห่งทุกขเวทนาที่ เป็นเหมือนกับไฟไหม้ไม้ไผ่แห้ง ไม้ไผ่สดก็ตามอันนี้ทุกเวทนามันไหม้แล้วมันมันแสดงต่อกันมัดรัดจป็นกันตามเรื่องของของขัน มันแสดงในขณะนั้นการมันก็แสดงกรรมกรรมทั้งหมด ทุกเวทนา ก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของกายกายก็ไม่ทราบความหมายของของกายเองและไม่ทราบความหมายของเวทนา แต่มันแสดงเหมือนกับไฟไม่ไม้แห้งนั่นแหละผู้ที่ทราบความหมายก็คือจิตก็รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วเธอไปไหน จะไปหลงไปที่ไหนกัน เมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดกำลังมันแล้ว มันก็ยุติเหมือนกับไฟกับไม้ ที่มันหมดกำลังเชื้อไฟก็หมดแล้วไฟก็ยุบลงยุบลงก็ดับ นั่น ก็เท่านั้นนี่ก็เหมือนกัน ทุกเวทนา มันก็ดับ เมื่อมันหมดกำลังแล้ว ร่างกายก็ยุติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไหวไม่ตงทุกเวทนาก็ดับ ความรับทราบนั้นออกแล้ว นั่นจิตเป็นหัวตาความจริงก็คือธาตุสี่หน้าลงไฟ มันหมดกำลัง ที่จะเป็นเครื่องมือของจิตได้คุณในนาถ้าไม่ได้แล้วจิตก็ถอยตัว หากว่าจิตยังมีกิเลสจะกลับจะประกอบกับหนึ่งเกิดใหม่อีก ตามภพชาติหรือตามภูมิของจิต ถ้าจิตสิ้นแล้วจากกิเลสก็หมดห่วง พาราเวปัักขั้นทาหมดห่วงกันเสียถีกว่านั่นนักขีดานิพุนโภ ไม่ต้องมายุ่งกันอีกนี่อย่าเหมือนอย่างที่เคยยุ่งมาแล้วนี้ นี่ละการปฏิบัติเห็นประกาศอยู่อย่างนี้ใช่ไหมศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กหลอกเอ้ยทำบุญทำทานแล้วจะไปสวรรค์เป็นการ ในขณะนี้จะไฟจะไหม้ใจอยู่เหมือนเหมือนปืนมันไฟก็ตามใจนู้นยังจะได้สวรรค์นี่นะเหมือนตุ๊กตาหลอกเลยพี่งานไปทำมันไปที่มันจะเห็นความสว่างกรต่างแจ้งนี้คือใจใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายใจเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับธรรมใจเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่ว เมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่รู้ความบริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาเกี่ยวันนั้นออกหมดแล้วโดยสมมติโดยประการทั้งปวง สิ้นไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไม่มีอะไรเพราะข้อปฏิบัติ นั่นนะที่นี่ หมดเรื่องงานของพระเรา นับตั้งแต่พิจารณาเจอสารลงมาฐานตาโสเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา อย่างเข้มข้นฟาดฟันทันแบบที่เด็ดทุกประเภทให้สิ้นสูญไปจากใจแล้ว นั่นแหละขนมุติตังธรรมจริยังหมดแล้วการงานในศาสนาพระมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกับหมายถึงการงานของเราที่ทำนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ผลของงานคือความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเรื่องที่เดชปัญหาตัดสะพานกันเรื่องสมมุติทั้งปวงตัดสะพานกันกับจิตบริสุทธิ์ตรงนี้เท่านั้นมีผลทางการปฏิบัติเห็นประการที่อย่างนี้เราจะไปคอยเอาที่ไหนทุกอยู่ที่ไหน สมุทัยอยู่ที่ไหน จริงที่ปกปิดกำบังจิตใจไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามสภาพของของจิตแท้นั้น อยู่ที่ไหนนั่นเอง และมากคือความปฏิบัติ มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับเรา เราไม่ผิดไม่ฟื้นขึ้นมา จะให้ใครฟื้นให้เรามอฟื้นผิดฟื้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งนี้มีกำลังแล้วก็สามารถที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นได้สิ่งกระจายออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรดนิโรดรับทุกโดยทำอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกดับสนิทคืออะไรที่นี่นั่น นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์กิริยาทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรดนั่นเป็นอาการเท่านั้นผู้ รู้อาการทั้งหลายเหล่านี้คือใครนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์จนล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรมเอาละเอาแค่นี้ทำปัญญาที่บายด้วย